ความต่างของเจเนอเรชันคนละวัยใจไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่อนข้างจะท้าทายนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อเรามีคนหรือมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีหลาย ๆ เจเนอเรชันรวมๆกัน ถ้าจะให้พูดถึงทฤษฎีนะครับ ผมขอกากทฤษฎีนิดหนึ่งก่อนที่จะอ้างถึงประสบการณ์ที่ผมได้ในการบริหารคนในแต่ละเจเนอเรชัน ในตัวผมเองเนี่ยผมแบ่งเจเนอเรชันออกเป็น 3 หลักใหญ่ๆเลย กลุ่มที่หนึ่งคือผมเรียกว่าพวกเบบี้บูมก็คือรุ่นผมเนี่ยนะครับเรียกพวกเบบี้บูมนะเซนซว่าอายุ 50 อัพนะราวเนี่ยนะครับพวกเบบี้บูมกลุ่มคนที่ 2 ที่ผมมองก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่า generation X and Y นะครับผมก็มองว่าเป็นอยู่ในช่วง ราวๆ30 ต้นๆ จนถึงประมาณ 50 หรือ 40ปลายๆนะ ส่วนคนรุ่นใหม่นะกลุ่มที่ 3 ที่ผมมองก็คือพวกยังเจเนอเรชันหรือเรียกกันมิลเลนเนียมนะก็คือเด็กที่จบใหม่ๆนะจนถึงอายุประมาณเกือบเกือบสามสิบนะครับ ซึ่งแต่ละช่วงนะ พวกเบบี้บูมเมอร์พวกเจเนอเรชัน XY หรือแม้แต่มิลเลนเนียมเนี่ยก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับ ว่าสังคมและช่วงนั้นมันเป็นยังไงนะครับถ้าให้ผมมองนะครับ อย่างคนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์นี่ซึ่งอายุ 50 กว่าๆเนี่ย ช่วงเนี้ยสถานการณ์การธุรกิจสมัยนั้นเนี่ยนะครับพูดง่ายเพิ่งเพิ่งจะหลุดจากสงครามโลกครั้งที่2มาช่วงนั้นนะนะเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆ จะแข่งขันกันที่ productivity ทำยังไงก็ได้ให้มี productivity สูงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคุยกับคนที่เป็นเบ b ี b บูมเมอร์เนี่ยไม่ว่าจะคุยอะไรก็แล้วแต่นะครับ พนักงานระดับเนี้ยมักจะมองถึงเรื่อง improvement มองถึงเรื่อง การพัฒนาศักยภาพมองถึงเรื่อง วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนี้ต้อง improve improve improve productivity ต้องขึ้นตลอดนะครับและขณะเดียวกันคนประเภท baby boomer เนี่ยก็เป็นช่วงพูดง่ายช่วงท้ายของการทำงานละนะห้าสิบถึงหกสิบนะ ช่วงท้ายการทำงาน บางบริษัทอาจจะเป็น 65 แล้วในบางประเทศนะครับ แต่ก็ถือเป็นช่วงท้ายละคนกลุ่มนี้ก็ยังต้องการความมั่นคงของการทำงานหลังจากเกษียณอายุงานไปนะครับ เพราะฉะนั้น เขาจะมองถึงความมั่นคง เขาจะมองถึง productivity productivity improvement เป็นหลักในการบริหารงานของเขา คนอีกเจเนอเรชันหนึ่งที่เราจะพูดถึงคือ X กับ Y นะครับ ผมมองอยู่ราวๆ30 ต้น ๆ จนถึง 40 ปลาย ๆ เนี่ยนะครับ คนกลุ่มนี้ก็เป็นคนกลุ่มที่วัยทำงานเลยนะ Energy กำลังถึงจุดพีคเลย ผมว่าได้นะ เพราะผ่านวัยรุ่นมาแล้วนะ เป็นคนที่มีครอบครัวละส่วนใหญ่มีครอบครัวหมดละนะสามสิบถึงสี่สิบนะ มีลูก มีภรรยา มีสามีนะครับ มีประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไปยกตัวอย่างนะ คนพวกนี้ก็จะเริ่มมองถึงโอกาสในการโปรโมชั่นนะ จะมองถึงเรื่องเอ๊แล้วฉันจะได้โปรโมทเมื่อไหร่ เอ๊ฉันทำยังไงถึงจะได้โปรโมทนะ ฉันต้องทํำยังไง ฉันต้องทํำยังไง ฉันต้องทำยังไงฉันพัฒนายังไงนะครับ เพราะงั้นบริหารคน ในเจเนอเรชัน X กับ Y เนี่ย ก็ต้องต้องบริหารที่ความคาดหวังของเขานะครับ expectation ของเขา และ career g o a l ของเขานะครับ คนกลุ่มที่ 3 ที่เรียกว่ามิลเลนเนียนคนกลุ่มนี้เนี่ยผมว่าคงเป็นรุ่นลูกผมนะฮะ คือเขาเป็นคนที่แบบเพิ่งจบใหม่ ๆ ชอบเทคโนโลยี วันๆหนึ่งอยู่กับมือถือนะ เล่นไลน์เล่น Facebook เล่นอินสตาแกรมแล้วแล้วจากการศึกษานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ เขาบอกว่าประมาณทุก ๆ 2 วินาทีเนี่ยเด็กจะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนหน้าจอบังละ ตอบไลน์บังละแชทบังละ โพสต์รูปบังละเรานึกสภาพเลยครับ ถ้าทุก2วินาทีต้องเปลี่ยน ทุก 2 วินาทีจะเปลี่ยนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขา เขาก็คือชอบการเปลี่ยนแปลงนะชอบการเปลี่ยนแปลงชอบอะไรที่ชาเลนจ์ไม่ชอบอะไรที่ทำทุกวันเดิมๆต้องเปลี่ยนตลอดนะครับ ต้องเป็นเทคโนโลยีนะครับ ถ้าเราใช้พิมพ์ดีดอยู่ก็คงไม่ใช้แล้ว คงต้องเป็นคอมพิวเตอร์นะ คงต้องเป็นมือถือนั้นการดีไซน์จ็อบหรือการสร้างพึงความพึงพอใจ หรือการบริหารคนกลุ่มนี้ ก็ต้องหนักไปทางเทคโนโลยีหนักไปทาง new product หนักไปทาง new way of working นะครับ ถ้าองค์กรใดเนี่ยมีแค่คนแค่เจเนอเรชันเดียวเนี่ยผมว่าก็โชคดีนะ บริหารง่ายนะ แต่คงหายากนะครับ องค์กรส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งคนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ก็จะมีทั้งที่เป็นเจเนอเรชัน X and Y และก็คนที่เป็นทั้งมิลเลนเนียนนะครับพอชั่นจะแตกต่างกันออกไปนะงั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบายในการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการนะครับนโยบายในการสร้างแรงจูงใจ ก็ต้องดีไซน์ออกแบบให้เหมาะสมในแต่ละช่วงของอายุ ผมยกตัวอย่างเช่น ถ้าสมมุติเราจะดีไซน์สวัสดิการยกอย่างนะสวัสดิการพนักงานนะครับที่เขาสามารถเบิกเบิกได้สวัสดิการจากพนักงานจากบริษัทนะครับ ถ้าเราต้องดีไซน์เกี่ยวกับเงินเกษียณอายุยกตัวอย่างนะ ถ้าเราบอกว่าโอ้ปีหน้าผมจะออกนโยบายใหม่ จะพัฒนาระบบเงินเกษียณอายุเนี่ยให้มีเปอร์เซ็นต์มากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงงานที่เกษียณอายุไปแล้ว จะมีเงินพอใช้จ่ายหลังจากเกษียณอายุไปแล้ว ผมเชื่อว่าถ้าเราประกาศนโยบายนั้นออกไปเนี่ยนะครับ คนที่เฮตบมือก็คือพวกเบบี้บูมนะคนที่อายุมากๆหน่อยหนึ่งนะหรืออาจจะมีช่วงเอ็ X หรือ Y บ้าง แต่พวกมิลเลนเนียมเนี่ย พวกเด็กๆน้องๆที่จบใหม่ หรือที่อายุต่ำกว่า 30เนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องเงินเกษียณ แล้วพูดถึงเรื่องสวัสดิการหลังเกษียณหรือ พูดเรื่องการออมเงินเพื่อให้เขามั่นใจว่ามีเงินใช้หลังเกษียณเขาไม่สนใจหรอกครับนะเขาไม่เคยคิดด้วยซ้ำไปว่าเขาต้องทำอะไรหลังจากเกษียณนะครับ สิ่งที่เขาคิดก็คือเทคโนโลยี สิ่งที่เขาคิดก็คือ challenge สิ่งที่เขาคิดก็คืออะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ต้องเปลี่ยนตลอดนะอะไรที่ทำแล้วต้องไม่ทำซ้ำแบบเดิมนะ นนี้คือความท้าทายของ HR ครับของทรัพยากรมนุษย์นะผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์นี่ต้องออกแบบให้เหมาะสมนะครับเราก็จะไม่ออกแบบสวัสดิการที่อิงไปทางเบบี้บูมมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่อิงไปทางมิลเลนเนียมมากเกินไปนะครับต้องทำให้บาลานซ์นะโดยโดยจะรู้ได้ยังไง ผมเชื่อว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทุกบริษัทมีข้อมูลพนักงงานอยู่ครบนะครับวันที่อยู่มีข้อมูลพนักงงานอยู่ครบเนี่ยอยู่ก็สามารถเรียก แล้วมาดูได้ว่าแล้วองค์กรส่วนใหญ่ของยูคนประเภทช่นใหญ่เนี่ยเป็นคนประเภทไหนนะครับ การดีไซน์แพ็กเกจต้องเป็นยังไง ถึงจะให้เหมาะกับองค์กรนะครับ นั่นเป็นแค่การออกแบบสวัสดิการนะครับ ให้ตรงกับแต่ละเจเนอเรชันเทรนนิ่งเดเวล็อปเมนต์ก็เหมือนกันนะครับการพัฒนาศักยภาพของของบุคลากรก็เหมือนกัน คงต้องออกแบบให้ตรงนะอย่างอย่างที่ผมบอกนะผมถ้าผมกลับมาเรื่องมิลเลนเนียมอีกครั้งนะครับ น้อง ๆ ที่เป็นมิลเลนเนียมเนี่ยที่ต้องการก็คือเทคโนโลยีต้องการอะไรที่มันไว ต้องการอะไรที่มันเห็นชัด ต้องการอะไรเป็นสีสันมีวูบมีว่ามีฟังก์ชันเยอะๆนะครับเพราะงั้นถ้าระบบเทรนนิ่งแอนด์เดเวล็อปเมนต์ของเราเนี่ยสามารถทำได้บนมือถือผมยกตัวอย่างนะเขาสามารถล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์ ผ่านมือถือของเขาเอง เขาสามารถเล่นซิมูเลชันเขาสามารถตอบคำถาม เขาสามารถเห็นผลรีเซลผ่านมือถือของเขาเอง เขาสามารถล็อกอินได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ ผมว่ามันจะจูงใจเขามากเลย ในการที่จะเข้าไปศึกษาในการที่จะเข้าไปในการพัฒนาของเขา แต่ถ้าเราดีไซน์ระบบเทรนนิ่งเดเวล็อปเมนต์ผ่านมือถือ แล้วให้คนเบบี้บูมรุ่นผม ผมยกตัวอย่างนะ ให้ผมเข้าไปแล้วก็ให้ผมไปล็อกอินใส่พาสเวิร์ดซึ่งผมอาจจะจำไม่ได้แล้วพาสเวิร์ดคืออะไร ถึงแม้ผมจำได้ผมเข้าไป ผมต้องไปคลิกซ้ายคลิกคลิกขวา ผมว่าสุดท้ายผมก็จะรู้สึกเออ เอาไว้ก่อนแล้วกันนะมันก็ไม่ตรงไม่ตรงกับเจเนอเรชันของผมอีก อีกนั่นแหละเพราะงั้นสรุปนะครับ ความสำคัญมากเลยสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อยู่ต้องเข้าใจก่อนนะจะต้องเข้าใจเจเนอเรชันของพนักงานว่ามีความ ว่ามีศักยภาพทางด้านไหนบ้างทางด้านเบบี้บูมเท่าไหร่ ทางด้าน Gen X Gen Y เท่าไหร่หรือทางด้านมิลเลนเนียมเท่าไหร่นะครับแล้วดีไซน์ นโยบาย policy นะครับ benefit นะครับเทรนนิ่ง and Development นะครับหรือแม้กิจกรรมของของของของบริษัทเพื่อให้พนักงงานมีส่วนร่วมเนี่ยให้สอดคล้องกับเจเนอเรชันที่เรามีอยู่